สาเหตุที่เราปฏิบัติและไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเพราะเราไปหลงกลอยู่ในตัณหา มีแต่ความอยากในการปฏิบัติ หลักของใจ คือใจต้องมีหลัก นั่นการที่จะหาหลักของใจได้นั้น ต้องอยู่กับรู้ นั้นรู้นั่นก็คือหลัก ส่วนสิ่งที่ถูกรู้นั้น เอาเป็นหลักไม่ได้ เพราะสิ่งที่ถูกรู้นั้นมันคือธรรมชาติ แล้วแต่มันจะเป็นแล้วแต่มันจะมี สาเหตุที่เราปฏิบัติและไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเพราะเราไปหลงกลอยู่ในตัณหา มีแต่ความอยากในการปฏิบัติ นั่งสมาธิ ก็อยากให้สงบ ดูสภาวะก็อยากให้เห็นนั้นความอยากจึงเป็นกำแพงขวางกั้นสำหรับการเรียนรู้ ธรรมชาติ แต่การเข้าถึงความสงบ ขณะที่มีความอยากเท่าไรอยากภาวนาอยากเร่งทำให้สงบ ไม่มีวันสงบแน่นอน แต่ถ้าหากเราไม่อยากจะสงบ ไม่อยากรู้ มันกลับสงบ มันกลับรู้ นังนั้นความสงบ มันต้องเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติของความสงบนั้น มันสงบที่ตัวมันเอง เราต้องปล่อย ทุกอาการของกาย ปล่อยลมหายใจนั้น ให้เป็นไปธรรมชาติ หากเราไปจ้อง หรือไปบังคับลมหายใจ นั่นแสดงว่าเรากำลังมีความอยาก เพราะว่าเข้าไปแทรกแซงในลมหายใจ แทรกแซงต่อกาย เพราะนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้เราสงบก็คือ แตะกายให้เบาที่สุด แตะลมหายใจให้เบาที่สุด ลมยิ่งเบาเท่าไหร่ กายยิ่งเบาเท่าไหร่ นั่นแสดงว่าเราได้หมดภาระแล้ว จากการที่เราจะไปต้องเพ่งให้กายชัด เพ่งให้ลมหายใจชัด ความชัดเจนของกายและลมนั่นเองจึงทำให้เราไปติดกับดักเพราะคิดว่ารู้ชัดแล้ว เราจะสงบ เพราะการที่เรารู้ชัดนั้นเราต้องใช้สติมาก การที่ใช้สติมากก็คือการเข้าไปเพ่งไปจ้อง ไปเก่งไว้ รู้ก็เลยไม่อิสระต่อการ ปฏิบัตินั้นความสงบนั้นมันเกิดขึ้นที่รู้เอง เมื่อเราปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติปกติ รู้ก็จะหมดภาระลง สุดท้ายรู้ก็จะอยู่อย่างสงบ ความสงบก็จะเกิดขึ้น ที่กายใจของเราเอง โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลย แค่หยุด หยุดทุกๆกการกระทำหยุดทุกๆ ความจำหยุดทุก ๆ ความคิด วางรู้ให้เป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวาง เมื่อรอผ่อนคลายและปล่อยวางได้แล้ว อาการธรรมชาติที่มันแสดงอยู่ มันก็ผ่อนคลายจากเราไปด้วย เพราะเราไม่ได้ไปจ้อง ไปเพ่งไว้อันนั้นต้องอาการต่างๆ มันจึงแสดงอาการแบบปกติ รู้ที่ไปรู้อยู่ ก็กลายเป็นรู้ที่ปกติขึ้น พอรู้ไม่ได้เก่งไม่ได้จ้องไม่ได้เพ่ง สุดท้ายความสงบเกิดขึ้นกับรู้ ไม่ได้เกิดเพราะเราไปตั้งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป แต่เราอาศัยอิงกาย อาศัยอิงลมอยู่ โดยไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งลมไม่ใช่ไปกอดลมไว้ไม่ใช่ไปกอดกายไว้ แต่ระลึกรู้เบาๆ ความสงบก็จะมาเยือนหาเราเองเพราะรู้มาหมดภาระส่วนเรื่องของการดูใจ อาการของใจก็เช่นเดียวกัน ไม่แตกต่างอะไรกับสมถะเลย เราต้องวางรู้เบาๆไว้กับ อาการกายอาการใจ ทุกทศภาวะที่มันปรากฏขึ้นระหว่างที่วางรู้เบานั้น สุขก็ดี ทุกข์ก็ดีหรือความเศร้าหมองป่องแผ้วก็ดี ความคิดปรุงแต่งก็ดี หรือตัณหาก็ดี ที่มันกำลังแสดงออกอยากได้นน่นอยากได้นี่ปรุงแต่งหวังนน่นหวังนี่สิ่งนั้นมันก็เพียงแค่ธรรมชาติ แต่รู้ที่อยู่เหนือธรรมชาตินั้น รู้จะได้อะไร รู้จะได้บทเรียน รู้จะได้ประสบการณ์นั้นบทเรียนและประสบการณ์นั้นไม่ได้เกิดจากความจำแต่เกิดขึ้นจากอาการต่าง ๆ นั่นเองที่จะสอนรู้ให้ได้บทเรียนและบทเรียนต่างๆ ที่รู้ไปสัมผัสนั้น เป็นบทเรียนเดิมๆเป็นอาการเดิมๆและทุก ๆ อาการเดิมๆและบทเรียนเดิมๆนั้น เป็นอาการเหมือนที่เคยเข้าไปรู้ เป็นอาการที่เกิดขึ้น ชั่วขณะหนึ่ง เป็นอาการที่ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง และเป็นอาการที่ต้องดับสลายไป เป็นอย่างนี้กี่รอบ ทุกรอบทุกครั้งมันก็ดับอย่างนี้ แต่เหตุที่มันไม่ดับเพราะเราเอาสัญญาเอาสติไปหมายไว้ เพราะนั้นหลักของการดูจิตเราต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติ เพื่อเราจะได้รู้อาการของจิต อาการของจิตก็คือกิริยาจิตนั่นเอง ก็คืออาการของกายทั้งหมด อาการของใจทั้งหมด เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของกิริยาจิตหรืออาการของใจแล้ว เราจะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันแสดงตัวอย่างปกติ เป็นของมันเช่นนั้นเอง เราจึงไม่ต้องทำอะไร สมถะก็ไม่ต้องกำหนดแรงวิปัสสนาก็ไม่ต้องทำอะไร เป็นการใช้หลักการเดียวกันก็คือ รู้ซื่อ อยู่กับกาย รู้ซื่อๆอยู่กับลมหายใจ และรู้ซื่อๆอยู่กับสภาวะที่เกิดขึ้นทางกาย และทางใจที่มันมีสุขบ้างทุกบ้าง นี่แหละประสบการณ์มันจะสอนรู้เองเพราะเราเปลี่ยนเพียงแค่ผู้สังเกตการ หากเราสังเกตการไม่เป็นหลงลงเข้าไปเล่นกับอาการนั้นๆ เราก็จะโดนจัดการปัญญาจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเราสังเกต การที่เราเข้าไปสังเกตนั่นเอง ไม่ได้ไปจมอยู่กับอาการนั้น เราเจอสภาวะอะไรก็ตามที่มันหนักหนาสาหัส ให้ถอยเอารู้ออกมาอยู่ห่างๆกับสภาวะนั้น แล้วคอยสังเกตอาการ แต่เบาๆกับอาการนั้นๆ เช่นความรู้สึกทางกายหรือทางใจ แต่เบาๆแล้วคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของมัน นั่นแหละจะทำให้รู้ฉลาดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่เกิดความฉลาดจากความจำที่เราเรียนรู้มันทั้งโลกเลย รู้มันไม่มีสัญญาก็จริง แต่บทเรียนต่างๆนะมันจะสอนรู้ให้เข็ดหลาบต่ออาการที่เราเข้าไปเล่น ไปยุ่งหรือไปจัดการเพราะนั้นการปฏิบัติจึงไม่ต้องอะไร เพียงแค่มีหลักของใจอยู่กับรู้ หลักของใจก็คือ ใจที่รู้จักสังเกตการ สังเกตอาการของกายและลมก็จะเข้าสู่ความสงบ สังเกตอาการของกายใจก็จะเข้าสู่วิปัสสนา ปัญญาเกิดขึ้นได้จากการที่เราสังเกตอาการกายใจนี่แหละหนทางของการเรียนรู้ ที่มาดึงยากอะไรเลยนั่นจะได้ประมาทกันตราบใดที่เรายังมีธาตุขันอยู่ยังไม่ตาย เราต้องเป็นผู้สังเกตและการที่เราเป็นผู้สังเกตมันจะเป็นการ บ่มปัญญาให้กับรู้เองนั้นอย่าประมาทกัน